ในหัวข้อครั้งนี้นะครับจะพูดถึงการประยุกต์การใช้ผ้าทอในในการประยุกต์การใช้ผ้าทอต่างๆ เพื่อปรับมาเป็นเสื้อผ้าอาจจะแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มหลักๆก็คือ 1. การประยุกต์ผ้าในใช้ในครัวเรือน ในชีวิตประจำวัน 2. การประยุกต์ผ้าที่ใช้ในราชพิธีรสำนักต่างๆ และ 3. การประยุกต์ใช้ผ้าในงานศาสนา การประยุกต์ใช้ผ้าในงานเพื่อใช้ตัวเองสิ่งเราเห็นง่าย ๆ เลยก็คือ ผู้ชายนุ่งสโลง ผู้หญิงนุ่งผ้าสิ้น ตัวสโลงเองเนี่ยมีลักษณะรูปแบบที่แตกต่างกัน ถ้าภาคกลางจะตาใหญ่ ถ้าภาคเหนือ ภาคใต้จะลักษณะของการใช้สโลงจะตาเล็กลงหน่อย รูปแบบการใช้ของสโลงใช้ทั้งเป็นผ้าผ้าที่นุ่งเอง หรือบางครั้ง ในบางส่วนเราก็จะพบว่านอกจากสลงแล้ว ผู้ชายใช้สิ่งที่เรียกว่าผ้าขมา้าผ้าขมา้าเราลักษณะของผ้าขม้าคือ 1 ทอยาวๆแล้วก็ตัดประมาณวาหนึ่งนะฮะหรือวาครึ่งเพื่อไปใช้ในการนุ่งห่มต่างๆ ผ้าที่ใช้เหล่านี้ใช้ทั้งอาบน้ำเครียดพุงใช้เป็นเปเด็ก ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ในเรื่องของการใช้ผ้าในกับสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ความน่าสนใจของการที่เราตัดตัดผ้ามาใช้บางส่วน จึกเป็นลักษณะของวา เป็นลักษณะความความยาวที่เรียกว่าวา จึงเกิดคำศัพท์ที่เรียกว่าแพรวาคือการใช้ผ้าแพรที่มีลักษณะการตัดความยาวของการใช้ผืนผ้าหนึ่งวาสิ่งเหล่านี้มันจะท้อนวิถีชีวิตคำศัพท์ต่างๆ ผ้าแพรวาที่รู้จักกันว่าเป็นผ้าที่สวยงาม เป็นผ้าเป็นทั้งผ้าสบายผ้าห่มหรือปัจจุบันประยุกต์เป็นผ้าคล้องคอผ้าลักษณะของผ้าพื้นต่างๆ มีความน่าสนใจมากว่าลวดลายของภายในผ้าเอง มีการใช้ที่แตกต่าง ถ้าใช้ในบ้านจะมีการทอจกต่างๆ ที่มีความเหมาะสมที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต เช่นลายนกคุ้ม ลายตาลายนาคลายสิ่งต่างๆ เหล่านี้ สะท้อนเห็นถึงวิถีชีวิตความเชื่อประเพณีต่างๆ ที่เกิดขึ้น สิ่งที่น่าสนใจอีกชิ้นหนึ่งคือการใช้ผ้าที่ปรากฏในราชประเพณีและราชสำนักต่างๆราคราวนี้การใช้ผ้าในราชสำนักต่างๆเนี่ยมีนอกจากเป็นผ้าพระราชทาน มีการจ้านทอสั่งทอจากอินเดียยุโรปเปอร์เซียต่างๆ จนถึงจีนเข้ามาเพื่อประดิษฐ์ชุดให้เหมาะสมและสวยงาม ในละในราชสำนักเริ่มเกิดขึ้น มีการประชันขันแต่งของนางสนมนางในต่างๆ มีการนำเข้าผ้าต่างๆ ผ้าแถบสีต่างๆ ก็มีการกำหนดระเบียบแบบแผนการใช้ผ้าผ้าแถบสีต่างๆเริ่มมีการกำหนดขึ้นว่าวันจันทร์อังคารพุธควรนุ่งผ้านุ่งผ้าโจงสีอะไร แล้วก็เกิดกระบวนการของการ ช้ผ้าแถบที่เป็นสีสลับกัน ซึ่งสิ่งตรงนี้การกำหนดวันใช้เป็นวันมงคลต่างๆ จากสีผ้าแถบเป็นความสิ่งที่สวยงาม สิ่งที่น่าสนใจอีกสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าคนอาจจะไม่รู้กันก็คือเรื่องของการใช้ผ้าที่เรียกว่าผ้าทางศาสนา เรามีกระบวนการของการใช้ผ้าทางศาสนาคือทอเป็นผ้าห่ม จีบอลสบงต่างๆ นอกจากนั้นยังมีการใช้ขั้นตอนการบวชหน้านะ แล้วก็มีผ้าที่แบบโพกหัวนะคะของนาคในกลุ่มไทยพวนแล้วก็การใช้ผ้าทอเป็นตุง เป็นผ้าห่อคัมภีร์ตรงนี้น่าสนใจมากถ้าเราไปศึกษาในพิพิธภัณฑ์โบราณต่างๆ ผ้าห่อคัมภีร์จะมีลวดลายบางที่เป็นสั่งทำเป็นลายเทพนม เป็นลายต่างๆ หรือผู้หญิงทอผ้าถ้าในที่เราค้นพบที่หลาย ๆ ที่ที่รวบรวมผ้า หอพระคัมภีร์เอง น่าสนใจมากว่ามีการนำเข้าสั่งไหมจากยุโรป มาปักเป็นลายเทพพนมใช้ไหมจากฝรั่งเศส เข้ามาใช้ไหมจากยุโรปเข้ามาปักผ้าเพื่อเป็นพุทธบูชา ตรงนี้ถ้าทำการศึกษาค้นคว้าผ้าที่เกี่ยวกับ างศาสนาประเพณีต่าง ๆ จะเห็นลวดลายทอเป็นทั้งอักษร บางครั้งทอเป็นคำพีพระไตรปิฎกต่าง ๆ มีการใช้เทคนิคต่างๆปักจกลงไปเพื่อให้เกิดอักษรธรรมต่าง ๆ แล้วก็เก็บไว้ทางพุทธศาสนาที่สืบมายาวนาน นี่คือกระบวนการของการใช้ผ้าที่น่าสนใจมาก นอกจากนั้นท่ามกลางการใช้ผ้าในสังคมไทยที่ค่อยๆเลือนหายไปมันจึง มันมันทำให้สังคมไทยเริ่มใช้ผ้าที่มาจากโรงงานจากยุโรปมากขึ้น อิทธิพลจากตอนตกที่เข้ามาตั้งแต่สมัยการที่4ที่5 ทำให้กระบวนการทอผ้าของสังคมไทยน้อยลง ผ้าพื้นเมืองต่างๆค่อยๆลดบทบาทลง การใช้ผ้าในชีวิตประจำวัน การใช้ผ้าในเรื่องของราชสำนักค่อยๆ เปลี่ยนเป็นผ้าลูกไม้ ผ้าจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ สิ่งเหล่านี้ทำให้ผ้าไทยเริ่มค่อยๆเลือนหายจากประวัติศาสตร์ จนประมาณปี พศ 2503 เสด็จพระนางเจ้าต้องเสด็จประพาสยุโรปไปทั้งยุโรปและอเมริกาพระองค์พระองค์ก็เห็นว่าการที่จะออกไปให้ชาวโลกรู้จักคนไทย การที่รู้ว่าสังคมไทยเป็นอย่างไร จึงควรจะมีการออกแบบชุดประเพณี พระราชนิยมต่างๆ ชุดที่เหมาะสมกับงานกลางวันและกลางคืน แล้วก็ชุดในฤดูหนาว ชุดในฤดูต่างๆ จึงเกิดการออกแบบชุดไทยราชนิยมขึ้น 8 ชุดไทย ซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ดูภาพ แล้วก็ฟังวิทยากร เล่าถึงความเป็นมารูปลักษณ์ลักษณะเด่นๆของผ้าไทย